ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่แปด นารทะมหาพรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปขาปารมี เว้นเราแล้ว ไม่มีใครสามารถปลดเปลื้อง พระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้ วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดา และทำให้พระราชา พร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดียานนวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร เจ้าหญิงรุจาราชธิดา ทรงติเตียนชนทั้งสองคนนั้นอย่างนี้แล้ว ทรงสรรเสริญพระชนกนา ด้วยพระประสงค์จะเปิดเรื่องจากความเห็นผิดว่า พระองค์ทรงมีพระปีชา ทรงเป็นปราดทรงฉลาดในประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ จะทรงเป็นเช่นกับพวกคนพานได้อย่างไร ก็ถ้าสัตว์บริสุทธิ์ได้เอง ด้วยการท่องเที่ยวไปในสงสารวัฏการบวชของคุณาชีวกก็ไร้ประโยชน์ แล้วเขายังจะบวชอยู่ทำไม คุณาชีวกเป็นคนหลงงมงาย เป็นคนเปลือยเหมือนแมลงเม่าหลงบินเข้ากองไฟ จึงถูกไฟเผาตาย คนเป็นอันมาก ล้วนโง่เขลา ได้ฟังผู้นาชีวกก็หลงเชื่อ จึงพากันปฏิเสธกรรม และผลของกรรมเปรียบเสมือนเรือที่พ่อค้าบรรทุกสินค้า หนักเกินประมาณ ย่อมจมลงในมหาสมุทรผู้คนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยทีละน้อย ก็ย่อมพาเอาบาป อันหนักยิ่งไป จมลงในนรกเช่นกัน ทูลกระหม่อมเพคะ บาปกรรมของ อลาตะเสนาบดี ยังไม่เต็ม เขายังสั่งสมบาปกรรม ที่จะทำให้เกิดในนรกอยู่ การที่อลาตะเสนาบดี ได้รับความสุขอยู่ในชาตินี้ เป็นเพราะบุญที่เขาทำไว้ในชาติก่อน หากวันใดหมดบุญ เขาจะได้รับผลกรรม เขาจะได้รับผลของกรรมอย่างแน่นอน ผู้คนสั่งสมบุญ ไว้ แม้ทีละน้อยย่อมไปสู่เทวโลก เหมือนวิชกะ แม้เป็นทาตก็ยินดีในบุญกุศล ย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนตาช่างที่เขาช่างสิ่งของ ย่อมต่ำลงข้างหนึ่งแต่เมื่อเอาของหนักออกเสีย ข้างที่ต่ำก็จะสูงขึ้น วิชกะเกิดเป็นทาตประสบทุกข์ในวันนี้ เพราะผลกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตชาติ กรรมของเขากำลังจะหมด ทูลกระหม่อมอย่าหลงเชื่อคุณาชีวกดำเนินทางผิดเลยเพคะ เจ้าหญิงรุจาได้แสดงโทษการคบหาคนชั่วเป็นมิตร และคุณในการคบหากัลยาณมิตร แก่พระบิดาต่อไปว่า บุคคลคบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น เพราะการอยู่ร่วมกัน จึงทำให้เป็นคนเช่นนั้น เราครบใคร ย่อมติดนิสัยคนที่เราครบเราติดต่อใคร ย่อมติดนิสัยคนที่เราติดต่อ เหมือนลูกสอนอาบยาพิษย่อมเปื้อนคันสอน คนที่เป็นปราดไม่ควรครบคนพาลเป็นเพื่อน การครบคนพาลย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่า แม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้ง ไปด้วย ส่วนการคบค้าสมาคม กับนักปราดย่อมเป็นเสมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อของหอม แม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วย คนดีคบค้าสมาคมกับคนดี ย่อมประสบแต่สิ่งที่ดีๆ คนชั่วคบค้าสมาคมกับคนชั่ว ย่อมประสบแต่สิ่งที่เลวร้าย เจ้าหญิงรุจาราชกุมารี ตรัสเล่า ถึงทุกที่ตนเคยได้รับมาในอดีต ให้พระบิดาฟังว่า แม้ลูกเองก็ระลึกชาติ ที่ตนเกิดและตายมาได้เจ็ดชาติ และระลึกชาติที่ตนจติจากชาตินี้แล้ว จะไปเกิดในอนาคตได้อีกเจ็ดชาติ ในชาติที่เจ็ดในอดีต ลูกเคยเกิดเป็นลูกชายช่างทองในแคว้นมคต ลูกได้พบเพื่อนชั่วทำบาปกรรมไว้มากเที่ยวคบชู้ภรรยาชายอื่น หลังจากตายไป กรรมนั้นยังไม่ให้ผล แต่บุญอย่างอื่นให้ผลก่อน ลูกได้มาเกิดในแคว้นวังสกเมืองโกสัมพีเป็นลูกชายคนเดียวในสกุลเศรษฐี ผู้สมบูรณ์มั่งคั่ง มีทรัพย์มากมาย คนทั้งหลายให้ความเคารพยกย่องสรรเสริญ ในชาตินั้น ลูกมีเพื่อนดี เป็นบัณฑิต เป็นพระหุสูตรเขาได้แนะนำให้ลูกรักษาอุโบสถศีลกรรมนั้นยังไม่ได้ให้ผลดังขุมทรัพย์ที่ถูกฝังไว้ใต้น้ำ ครั้นในชาติต่อมา ผลกรรมที่ลูกทำไว้ในแคว้นมคตให้ผล ลูกเหมือนคนดื่มยาพิษร้ายแรง ลูกตายจากตระกูลเศรษฐีนั้น ต้องหมกไหมอยู่ใน โรรวนรกนานเพราะกรรมของตน ลูกระลึกถึงทุกข์ที่ประสบมาในนรกไม่มีความสุขเลย ต้องทนทุกข์ในนรกนานแสนนาน ชาติต่อมาได้มาเกิดเป็นลา ลูกพาผู้คนทั้งหลายไปด้วยหลังบ้าง ลากรถไปบ้าง เป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้ กับภรรยาของคนอื่น ครั้นลูกตายจากชาติลานั้นแล้ว ได้ไปเกิดเป็นลิงในป่า เพราะเกิดเป็นลูกลิงตัวผู้ พวกลิงจึงนำลูกไปให้ลิงจ่าฝูง ลิงจ่าฝูงจับลูกลิงไว้มัน แล้วกัดลูกอันดะถึงจะร้องเท่าไหร่ก็ไม่ปล่อย ลูกถูกลิงจ่าฝูงกัดลูกอันดับขาดเพราะผลกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น ครั้นลูกตายจากชาติลิงนั้นแล้ว ได้มาเกิดเป็นโค ในทศนรัตถูกเขาตอน ให้มีพละกำลังแข็งแรงลูกต้องทนทุกข์ทรมานเทียมแอกไถ เป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้ภรรยาผู้อื่น ครั้นลูกตายจากชาติโกนั้นแล้ว ได้มาเกิดเป็นกระเทย ในตระกูลที่มีพกทรัพย์สมบัติมาก ในแคว้นวชี กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์แสนยาก ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ ลูกต้องกลายเป็นกระเทย ทนทุกข์ถูกเขาดูหมิ่นดูแคลน ให้เจ็บปวดใจไม่รู้จักจบสิ้น เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ลูกคบชู้ภรรยาผู้อื่น ลูกตายจากชาติกระเทยนั้นแล้ว ผลบุญที่เคยทำไว้ จึงเริ่มกลับมาให้ผล ได้ไปเกิดเป็นนางอัปสร ในอุทยานนันทวัน บนสวรรค์ชั้นดาวดึง มีผิวพรรณน่ารัก มีผ้าและอาภรณ์อันวิจิต สวมต่างหูแก้วมณี ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้อง เป็นบาทบริจาริกาของเท้าสักกะ เมื่อลูกอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงระลึกชาติในอนาคตได้อีกเจ็ดชาติ ที่ลูกจะไปเกิด บุญกุศลที่ลูกทำไว้ เมื่อครั้งเกิดในเมืองโกสัมพี ตามมาให้ผล ลูกจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้ว ได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อีกหลายชาติ ลูกจะเป็นผู้ที่ ชนทั้งหลายสักการะตลอดเจ็ดชาติ จะเกิดเป็นหญิงอีกหกชาติ ในชาติที่เจ็ดลูกจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาผู้ชาย เป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มาก เป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดา แม้วันนี้ นางอปสรทั้งหลาย ก็ยังร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัย อยู่ในนันทวัน เทพประบุตรนามว่าชวนะสามีลูกยังรับพวงมาลัยอยู่ 16 ปีในโลกมนุษย์นี้รวดเร็วเหลือเกินสำหรับเทวดา 100 ปีในมนุษย์เป็นคืนหนึ่งและวันหนึ่งของเทวดา ตามที่ลูกได้กราบทูลให้ทรงทราบมานี้ กรรมทุกอย่างที่เราทำย่อมติดตามไปทุกชาติ ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือกรรมหากยังไม่ให้ผลแล้ว ย่อมไม่รามือ